เครื่องร้อนแล้วครับเนี่ย โอ้โหมีไฟอยากเลี้ยงขนาดนั้นเดี๋ยวต้นฮือเครื่องโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหตายแล้วร้อน ผมอยากเลี้ยงแล้วครับอ่ะไหนๆ ก็อีกคลิปหนึ่งนี่ มีปลาดปลานินเขาได้กล่าวไว้ยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าปะได้ครับ ไปดูกันเลยนะครับ ผู้บรรยายและปลาดปลานิน พบกับคุณพรชัยบัวประดิษฐ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหักชนบุรี เกษตรกรของเราที่นี่เนี่ยจะมีวิธีการเลี้ยงก็คืออการคัดเลือกลูกพันธุ์นะครับมีความสำคัญมากนะครับเเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดเลือกลูกพันธุ์ก็จะต้องหาแหล่งลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับมีการผลิตที่ได้มาตรฐาน นะครับก็จะมีหลายๆ ฟาร์มอยู่ในประเทศไทยนะครับ แต่สิ่งหนึ่งนอกเหนือจากฟาร์มที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้ว ขนาดของลูกพันธุ์ก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันนะครับจะส่งผลให้อัตราการเลี้ยงการรอดสูงไปด้วยนะครับในในคราวเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญมาก ที่นี่จะปล่อยลูกพันธุ์ก็คือขนาดที่ร้อยถึง150 ตัวต่อกิโลนะครับในอัตราไล่ละ1,000 200 ตัว ถึง 1,500 ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้จะอยู่ในปริมาณการปล่อยที่เหมาะสมนะครับชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงควบคู่กัน ก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบนะครับว่าปลานิลเนี่ยเวลาเลี้ยงก็ใช้เวลา 6-8 เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรารอในผลผลิตของปลานิลสิ่งที่สำคัญตามมาคือเรื่องรายได้ เพราะฉะนั้นที่ชลบุรีเราก็จะมีเกษตรกรที่เราเลี้ยง กุ้งขาวผสมปลานิลนะครับ ควบคู่กันไปด้วยนะครับ กุ้งขาวก็ปล่อยในอัตราไร่ละ1 0 0 0 0ถึง20,000 ตัวต่อไร่เช่นเดียวกันนะครับ ย้อนกลับไปนิดนึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งและปลานิลที่ผสมกันนั้นนะครับ ลักษณะบ่อเนี่ยอันนี้ขอเพิ่มเติมไว้เลยนะครับ ว่าลักษณะบ่อที่เหมาะสมควรมีขนาด 3-5ไร่นะครับ ขนาด 3-5ไร่ความลึกเฉลี่ยเมตรห้าสิบนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกษตรกรทุกคนควรจะทราบด้วยนะครับ เทคนิคการลดต้นทุนของที่ชมบุรีนะครับ เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะคล้าย ๆ กันนะครับ ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนี่ยการลดต้นทุนการผลิตหรือ ทำให้อัตราเลกเนื้อเราต่ำเนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องการเตรียมบ่อด้วยนะครับการเตรียมบ่อเป็นหัวใจสำคัญระดับหนึ่งปลานินเป็นปลากินพืชเขาสามารถหาอาหารธรรมชาติกินเองได้ ถ้าการเตรียมบ่อในจุดเริ่มต้นสร้างอาหารธรรมชาติขึ้นมาด้วยได้ นั้นก็จะทำให้ต้นทุนเราต่ำไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนก็คือเรื่องการเตรียมบ่อ อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นอันดับที่1นะครับจุดเริ่มต้นอันดับที่ 2 ในเรื่องของการลดต้นทุนที่มีความมีความสำคัญมากก็คือเรื่องของลูกพันธุ์ ถ้าลูกพันธุ์ที่ดีการเจริญเติบโตก็จะดีด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเเมื่อการเจริญเติบโตดีการต้านทานโรคดี ระหว่างเลี้ยงไม่ตาย ไม่เจอปัญหาเยอะต้นทุนเราก็จะต่ำอยู่ในในขั้นตอน 2 ตัวนี้แล้วนะครับขั้นตอนที่3ที่ที่มีความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุนก็คือ การให้อาหาร เพราะต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของเราเนี่ยอาหารเป็น 6-70%ของต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการให้อาหารมีความสำคัญมากวิธีการให้อาหารของเกษตรกรเราที่นี่นะครับ จะใช้สวิงนะครับในการให้อาหารนะครับ ถ้าเกษตรกรที่เลี้ยงเองนะครับก็ใช้สวิง1อันนะครับแขวนลงไปในน้ำประมาณ1ส่วนิบ ให้สวิงจุ่มน้ำนิดหน่อยนะครับในระยะเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆขยับลง เมื่อปลากินเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในในเกษตรกรที่เลี้ยงเอง แต่ถ้าเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงเอง ใช้ลูกจ้างหรือใช้คนงานเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยสวิงเวลาเลี้ยงเลี้ยงไปถ้าปลาโตสวิงจะขาดง่าย ของผมก็จะมีการใช้ตะกร้าต่อ ใช้ผ้าเขียวล้อมการอาหารเข้าตะลิงอาหารทุกเม็ดมีต้นทุน เพราะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับอาหารทุกเม็ดที่เราให้ปลากินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรต้องเกษตรกรเองก็ต้องสังเกตว่าอาหารเรามีการสูญเสียไหมนะครับปลานำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับเพราะนั้นคือต้นทุนของเราวิธีการให้อาหารการคำนวณอาหารของเราก็คือ1-2%ของน้ำหนักปลาในบ่อเกษตรกรจะรู้ได้ยังไงว่าเอาแล้วฉันจะให้อาหารปลาวันละเท่าไหร่ น้ำหนักปลาในบ่อฉันจะมีเท่าไหร่มันอยู่ในน้ำจะรู้ได้ยังไง ย้อนกลับไปวันที่เราปล่อยปลาเริ่มต้น เราปล่อยปลาในขนาด100ถึง200 ตัวต่อกิโล100ถึง150ตัวต่อกิโล นั่นหมายความว่าน้ำหนักปลาต่อตัว 10 กรัมถ้าเราปล่อยไร่ละพันสจะมีปลาอยู่ 12 กิโล ถ้าบ่อ5ไร่มีปลา6,000เ5ไร่6,000ตัว6,000 ตัวก็จะมีปลาอยู่ 60 โล วันแรกเราจะเลี้ยงปลาด้วยอาหารไม่เกิน 1 กิโลนะครับแบ่งเช้าเย็น2มื้อ นะครับ1กิโลแบ่งเช้าเย็นแล้วก็ให้อาหารปลาก็จะค่อยๆเข้า ในในระยะเริ่มต้นปลาจะไม่เข้ามากินดีเลยทีเดียวจะค่อย ๆเข้ามากินนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่มีอาหารกินปลานินเป็นปลากินพืชเขาสามารถหาอาหารภายในบ่อเรากินได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาจะไม่อดตายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคการลดต้นทุนที่ดี สามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเจริญเติบโตเรื่องการแตกไซส์ถ้าเกษตรกรท่านใดห่วงว่าที่นี่เนี่ยเราแขวนสวิงกัน 3ไร่หนึ่งจุดจะพอกินไหม เราสามารถเพิ่มระยะห่างใกล้เคียงได้นะครับถ้าเรากลัวว่าจะไม่พอสามารถเพิ่มเติมได้ ไม่ต้องห่วง แต่ที่เกษตรกรเราใช้อยู่ก็ 3ไร่1จุดก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับผม การเลี้ยงปลานิลเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับ ปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนนะครับ การเลี้ยงก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ นะครับ เกษตรกรเองก็ต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงนะครับ อย่างเช่นที่นี่ก็จะมีเครื่องให้อากาศนะครับ เราจะเห็นว่าจะต้องมีเครื่องให้อากาศตีน้ำจำเป็นเหรอก็ไว้ป้องกันความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงของในอาชีพเรานะครับเมื่อ ออกซิเจนต่ำหรือฝนตก หรืออากาศร้อนมากๆ ก็จะต้องมีการตีน้ำเพื่อเพื่อป้องกันปัญหาด้วยนะครับปลานิมเนี่ยปัจจุบันการเลี้ยงที่ที่ชลบุรีเราก็เจอปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปพอสมควร อากาศเริ่มร้อนมากขึ้นเรื่อยๆๆในทุกครั้งที่อากาศร้อนสะสมขึ้นเนี่ยมากเนี่ยก็เจอปัญหาการตายนะครับามากพอสมควร เพราะฉะนั้นเกษตรกรเองก็ต้อง ก็ต้องปล่อยในอัตราที่เหมาะสม ระดับน้ำฟาร์มลึกที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็มีฟาร์มมีฟาร์มสะท้อนในตัวเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันก็คือการให้อาหารมีความสำคัญมากนะครับปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารเก่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรยิ่งเห็นแล้วเพลินแล้วให้อาหารเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ทุกครั้งที่เจอวิกฤตอย่างเช่นร้อนหลาย ๆวัน สิ่งที่ทำได้คือควรงดอาการให้อาหารเลย นะครับคนงดการให้อาหารเลยนะครับจะดีกว่ายิ่งให้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือจะต้องมีการตีน้ำนะครับมีการปรับอุณหภูมิน้ำให้ให้เป็นเนื้อเดียว ไม่เพราะว่าถ้าเวลาร้อนจะจัดปุ๊บเนี่ยแดดส่องลงไป หน้าน้ำจะร้อน แต่ข้างล่างจะไม่ร้อน เพราะนั้นเมื่อปลาเขาเขาลอยขึ้นมาเขาจะเจอเรื่องอากาศเรื่องอุณหภูมิน้ำ ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากนะครับ เกษตรกรก็ต้องมีเครื่องตีน้ำไว้ด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเมื่อเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรอบการเลี้ยงเนี่ยเกษตรกรต้องต้องคำนึงถึงนะครับว่าเเวลาเราจะปล่อยปลาด้วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าปลาเนี่ยเลี้ยง 6-8 เดือน เรื่องอากาศร้อน ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฤดูร้อน หน้าร้อน เราก็ต้องหลบยิ่งหน้าร้อนเนี่ย ที่ไม่ใช่หน้าฝนโอกาสน้ำจะแล้งน้ำจะน้อยลง ก็มีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นช่วงนั้นก็จะมีความความเสี่ยงมากนะครับเพราะนั้นเกษตรกรก็ต้องก็ต้องมองในเรื่องของฤดูกาลให้เหมาะสมด้วยนะครับในในในปัญหาปัญหาก็จะลดลงตามลำดับนะครับ ครับปัจจัยความสำเร็จนะครับ เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกคนนะครับที่ผมเห็นนะครับเกษตรกร ที่จะมีความสำเร็จได้หรืออยู่ได้นะครับพอมีพอกินอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งกลับมาเรื่องพื้นที่เลย เกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงปลาผสมกุ้งอย่างพวกเราเนี่ยสิ่งหนึ่งพื้นที่เนี่ยต้องมีความเหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมคือ มีปริมาณเหมาะสมด้วย ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า15ไร่ขึ้นไปถึงจะอยู่ได้ นะครับต้องไม่ต่ำกว่า15ไร่ขึ้นไป เพราะเนื่องจากกำลังการผลิตในแต่ละรอบ ที่จะสร้างไรายได้สร้างผลตอบแทนให้เราเนี่ยมันก็สามารถคิดได้คำนวณได้อยู่แล้ว ถ้าเราจะเลี้ยง 3-5 ไร่ก็คงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นที่ปริมาณพื้นที่ที่เราต้องมีนั้นต้องไม่ต่ำกว่า15ไร่ขึ้นไปนะครับนอกจากพื้นที่แล้วสิ่งที่สำคัญตามมาที่เกษตรกรทุกคนต้องมองคือเรื่องตลาดนะครับเเราต้องมองตลาดก่อนว่าลักษณะ สิ่งที่ลักษณะหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นพื้นที่ของเราที่มีอยู่ที่เราจะทำนั้นอยู่ในพื้นที่ไหน ใกล้แหล่งขายตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็สำคัญมาก อย่างกษตรกรของเราอยู่ชมบุรี เราจะเห็นได้ว่าพื้นชมบุรีเป็นพื้นที่การเลี้ยงขนาดใหญ่ แต่ก็มีผู้บริโภคอยู่เยอะนะครับทั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งกรุงเทพแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วตลาด ผู้บริโภคไม่เยอะ เพราะฉะนั้นการขายเราก็จะยาก เพราะนั้นคนเลี้ยงก็เมื่อมีพื้นที่แล้วต้องมองตลาดด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าตลาดโอเคเปิดรับได้ตลอดเนี่ยก็กลับมาที่เทคนิคต่างๆ เรื่องการเลือกลูกพันธุ์อะไรที่ผมได้กล่าวไปนะครับ ถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่ที่จะประสบาสำเร็จก็มีค่อนข้างสูงนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือสถานที่ที่ตั้งการตลาดต้องดีการจัดการทางผมและคณะได้ทำออกมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จได้นะครับโอ้โหผมไปก่อนนะครับพี่นน้ยเครื่องมันร้อนเอ้าเจลลี่ไปไหนอะไปขุดบ่อปานิลไงเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าโอ้ยอะไรวะโอ้ย ตายตายนอนก็ได้วะ นอนต่อดีกว่า โอ้ย